พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน Thailand Tech Show 2019 นวัตกรรม 360 องศาเพื่อความยั่งยืน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้ช่วยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต และแข่งขันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ สวทช และเครือข่ายพันธมิตรมีผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง พร้อมต่อยอดมานำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจและนักลงทุนมาเลือกชมเลือกช็อปได้ ในงาน Thailand Tech Show 2019 ครับ สวทช และพันธมิตรจัดงาน Thailand Tech Show 2019 นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน นอกจากการจัดแสดงผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงกว่า 240 ผลงาน ตัวอย่างผลงานวิจัยเด่นจากสวทช ที่พร้อมถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ V Happy สารทำหมัน สัตว์เพศผู้ แบบไม่ผ่าตัด จิบจิบเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ด้วยการสนทนา t r a f f y City Platform แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง ด้วยเทคโนโลยี และข้อมูล Magic Growth Non-Wolf Wind เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เบต้าพราม เบต้ากลูแคน โอลิโกแซคคาไลเพื่อใช้เสริมสุขภาพและความงาม สนับสนุนการสร้างธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย สวทช และหน่วยงานพัฒมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000